ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการในการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลในส่วนของไฟล์เอกสารกันบ้างนะครับ ซึ่งการทำงานเนี้ยจะคล้ายกันกับการแชร์ข้อมูลในส่วนของโฟลเดอร์นะครับ แต่จะต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของการกำหนดค่าในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลนะครับที่เป็นไฟล์ในรูปแบบของเอกสารนะครับการทำงานก็จะคล้ายกันเลยนะครับ ก็คือ เข้าไปที่เมนูแชร์ แล้วก็ป้อนชื่อที่อยู่อีเมล จะต่างกันตรงการตั้งค่าตรงนี้นะครับ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ 3 ส่วนด้วยกันนะครับ ก็คือสามารถให้เข้ามาแก้ไขได้ หรือจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ หรือเข้ามาดูได้อย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับ หลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลในส่วนของตัวไฟล์นะครับ เอกสาร สังเกตนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปคนปรากฏขึ้นมาตรงนี้ ซึ่งเราสามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้เช่นกันนะครับว่ามีการแชร์ข้อมูลกับใครไว้บ้าง หรือจะดูกิจกรรมนะครับ ว่ามีใครเข้ามาดำเนินการยังไงบ้างนะครับ เราสามารถที่จะดูรายละเอียดกับดูกิจกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำงานกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ ให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะดำเนินการแชร์นะครับ คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ หรือกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้ก็ได้เช่นกันป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลกำหนดค่าตรงนี้นะครับให้เป็นผู้แก้ไขแสดงความคิดเห็นหรือดูได้ อย่างที่บอกไปนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้งาน นะครับสมมติเป็นไฟล์ข้อมูลที่เราเปิด Open ต้องการเอาข้อมูลจากบุคคลที่เราแชร์นะครับ แล้วก็เปิดได้แก้ไขได้ เพราะงั้นเขาก็สามารถจะพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงมาในไฟล์ของเราได้ แต่ถ้าเรากำหนดให้เขาแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนส่งไฟล์งานมาให้คุณครูนะครับ ซึ่งคุณครูอาจจะแก้ไขไฟล์ดังกล่าวไม่ได้นะครับ แต่นักเรียนสามารถจะกำหนด ให้ครูแสดงความคิดเห็นในไฟล์ข้อมูลของเขาได้นะครับ หรือจะให้ดูได้อย่างเดียวอ่านี่ก็กรณีที่เราจะเอาไฟล์ เอกสารงานนำเสนอหรือใบงานเนี้ยมอบหมายให้กับนักศึกษาเราก็สามารถที่จะเลือกให้เขาดูได้อย่างเดียว ตรงนี้เขาก็เข้ามาดูโดยที่ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้นะครับเรากำหนดค่า ตรงนี้ได้สัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าของเรา สมมุติให้เป็นแก้ไขได้โดยตรงเลยนะครับ เสร็จแล้วก็กดส่งอ่ะก็จะมีสัญลักษณ์รูปคนปรากฏขึ้นนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้งาน ถ้าเป็นตัวของโฟลเดอร์ตะกี้ที่เราแชร์ไว้นะครับ ถ้าเราเข้ามาเห็นไหมครับ ่าเราไม่ต้องเสียเวลามาแชร์ข้อมูลอ่าทีละไฟล์ทีละไฟล์ ก็คือข้อมูลที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ทั้งหมดก็จะถูกแชร์ไปโดยอัตโนมัติสิทธิ์ของการใช้งานนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในโฟลเดอร์ ซึ่งสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ ในเรื่องของการแก้ไขสิทธิ์ นะครับ